โปรโมชั่นซื้อ iPad ซื้อ Mac แล้วก็แถมหูฟัง AirPod s นั้น ไม่ได้มีเฉพาะที่ Apple Store เท่านั้นนะครับล่าสุดครับทางฝั่ง U Store by Com7 ปล่อยโปรโมชั่นนี้ออกมาเช่นกัน และเพิ่มเติมก็คือ เราสามารถที่จะเลือกรับ Apple Pencil ได้ด้วย รายละเอียดของโปรโมชั่นนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง ผมจะสรุปให้ฟังไปชมกันเลยนะครับ สวัสดีครับผมตั้มไอมดนะครับถ้าใครได้ชมคลิปนี้เป็นคลิปแรก อย่าให้ได้เป็นคลิปสุดท้ายที่เราเจอกันนะครับแนะนำว่าให้กดติดตามที่ช่องไอมดออฟฟิเชียลของพวกเราเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆ แบบนี้ ในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกเล่าโปรโมชั่นล่าสุดจากทางฝั่ง u s t o r e by Com7 นะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้จะเป็นโปรโมชั่นที่ลักษณะจะมีความคล้ายคลึงกับ Back to School ของทาง Apple ก็พูดง่ายๆว่ามันเป็นโปรโมชั่น Back to School เหมือนกันนั่นแหละครับ แต่ว่ารอบนี้จะเป็นโปรโมชั่นของตัวแทนจำหน่ายนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นที่ว่ากันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับและเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะได้เปรียบเทียบโปรโมชั่นใหม่นี้กับทางโปรโมชั่นของทาง Apple นะครับว่ามีความแตกต่างอะไรกันยังไงบ้าง มาดูในฝั่งของ u s t o r e by com7 กันก่อนนะครับโปรโมชั่นแรกนะครับถ้าเราซื้อ iPad Air หรือ iPad Pro รับของแถมไปเลยครับเป็น Apple Pencil จำนวน 1 อัน ถ้าซื้อ iPad Air เราจะได้ Apple Pencil รุ่นที่ 1 ถ้าเราซื้อ iPad Pro เราจะได้ Apple Pencil รุ่นที่2นะครับ แต่ว่าถ้าเราอยากจะได้หูฟัง AirPods เราสามารถเพิ่มเงิน 990 บาท เพื่อเปลี่ยนจาก Apple Pencil ให้เป็น AirPods นะครับ ต่อมาโปรโมชั่นที่ 2 เป็นฝั่งของเครื่อง Mac นะครับ เครื่อง Mac ที่ร่วมรายการก็จะมี MacBook Air MacBook Pro iMac ทุกรุ่นนะครับ ถ้าเราซื้ออุปกรณ์ตระกูล Mac ตัวนี้นะครับที่ร่วมรายการ ของแถมจะมีให้เลือกอยู่ 2 รายการนะครับ อย่างที่ 1 เลือกรับไปเลยครับ เป็นหูฟัง AirPods รุ่นที่ 2 เป็นรุ่นที่ใช้กล่องชาร์จธรรมดานะครับ ไม่ใช่กล่องชาร์จไร้สาย หรือถ้าใครไม่อยากได้หูฟัง AirPods ก็สามารถเลือกเป็น Apple Magic Mouse ได้นะครับ เป็น Apple Magic Mouse รุ่นที่ 2 ที่จะเอาไว้ใช้ร่วมกับเครื่อง Mac ได้ นอกจากนี้ครับจะแถมหับ USB-C จาก Ugreen ให้ด้วยนะครับ1ชิ้นเลือกเอาครับว่าเราจะ รับหูฟังหรือว่าเป็นรับเมาส์ไร้สายบวกกับ USB hub นี่ก็คือของแถมในฝั่งของตระกูล Mac นะครับ นอกจากนี้ครับถ้าเราต้องการที่จะซื้อ Apple Care ให้กับ iPad แล้วก็ Mac เราสามารถที่จะได้รับส่วนลดทั้งหมด 20%นะครับจากราคาเต็มของ Apple Care แล้วก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์เสริมครับจะลดราคาสูงสุดถึง 50%อันนี้คือโปรโมชั่นหลักๆ นะครับของ u s t o อม by Com7 ที่ปล่อยออกมา เพื่อต้อนรับการเปิดเทอมของน้อง ๆ นิสิตนักศึกษานะครับลูกค้าที่จะสามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้นะครับจะต้องลงทะเบียนนักศึกษา และได้สิทธิ์ยูนิเดย์ด้วยนะครับวิธีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ยูนิเดย์นั้น ผมได้ใส่ขั้นตอนดังกล่าวไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็ตามไปดูกันนะครับถามว่าซื้อได้ผ่านช่องทางไหนบ้าง ก็จะมีอยู่ 2 ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือที่หน้าร้าน u s t o r e u s t o คอ by com 7นะครับจะมีอยู่หลายๆ ที่เช่น ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยลังสิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบัง แล้วก็ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับ อันนี้คือฝั่งของหน้าร้านที่เป็น U Store by Com7 นะครับ นอกจากนี้ครับยังสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับผ่านทาง Line แอดของ U Store by Com7 นะครับผมแนบลิงก์ของไลน์แอดตัวนี้เอาไว้แล้วนะครับยังไงดูที่ใต้คลิปตัวนี้ เราตามไปแอดแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย ระยะเวลาของโปรโมชั่นนั้น จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่ 29 กันยายน 2563 นี้นะครับ ซึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกัน หมดพร้อม ๆ กันกับทางฝั่งของ Apple นะครับ คราวนี้ครับเรามาลองเปรียบเทียบระหว่างโปรโมชั่นของทาง Apple Store กับทาง u s t o r e by com7 กันบ้าง สิ่งที่แตกต่างก็คือในเรื่องของแถม ของแถมนั้นนะครับทางฝั่งของ Apple จะแถมเฉพาะ AirPods นะฮะ คือถ้าซื้อ Mac หรือว่าซื้อ iPad ที่ร่วมรายการก็คือแถม AirPods รุ่นที่ 2 รุ่นกล่องชาร์จธรรมดาตัวล่างสุดนะครับที่ราคา 5,990แต่ว่าถ้าเราอยากจะอัปเกรดไปเป็นรุ่นกล่องชาร์จไร้สายก็สามารถทำได้นะครับเพิ่มเงินอีก 1,500แต่ถ้าใครอยากจะได้เป็น AirPod s Pro ก็สามารถอัปเกรดไปเป็น AirPod s Pro ได้ในราคา 3,500 บาทนะครับของแถมจะมีเท่านี้นะครับแล้วก็มีส่วนลดของ Apple Care แล้วก็เรื่องของการจ่ายเงินนะครับทางฝั่งของ Apple Store นั้นจะสามารถผ่อนชำระได้ 3 เดือนนะครับซึ่งก็ต้องไปดูบัตรอีกทีนึง ว่าบัตรนั้นมีบัตรไหนบ้างที่ร่วมรายการนี้นะครับ ต่อมาครับในฝั่งของ u Store by Com7 สิ่งที่แตกต่างก็คือ เรื่องของแถมครับ ถ้าซื้อ iPad Air iPad Pro เราสามารถที่จะเลือกรับ Apple Pencil ได้เลยนะครับ เผื่อใครไม่อยากได้หูฟัง AirPods เพราะว่ามีหูฟัง AirPods อยู่แล้ว แต่อยากได้ iPad พร้อมกับ Apple Pencil ก็สามารถเลือกได้ หรือถ้าใครไม่อยากได้ Apple Pencil ก็สามารถเปลี่ยนมาเป็น AirPods รุ่นที่ 2 โดยการเพิ่มเงินอีก 990 บาท ก็คือจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าในเรื่องของของแถม ต่อมาในฝั่งของ Mac เช่นกันครับถ้าซื้อเครื่อง Mac นั้นเราสามารถที่จะเลือกของแถมได้นะครับบางคนอยากจะได้หูฟังก็รับหูฟังไป หรือบางคนแบบไม่อยากได้หูฟัง แต่อยากได้เป็นเมาส์ แล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นหับ USB แทนนั้น ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับ แล้วก็สิทธิ์ในการซื้อฝั่ง Apple จะมีความยืดหยุ่นกว่า เพราะว่า Apple นั้นนอกจากจะมีนิสิตนักศึกษาและยังมีบุคลากรทางการศึกษา ทั้งครูทุกระดับชั้นนะครับผู้ปกครองด้วยนะฮะแต่ถ้าทางฝั่งของ u s t o b y c o m 7นะครับอย่างที่เขาระบุมาก็คือ จะต้องเป็นนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์และก็ลงทะเบียนผ่านทาง Uniday นะครับถึงจะได้สิทธิ์ซื้อตรงนี้นะครับยังไงซะทั้ง 2โปรโมชั่นถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีครับ ออกมาเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับน้องๆ ที่เพิ่งเข้ามาเรียนสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ที่อยากได้อุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในราคาที่ถูกกว่าราคาปกติ ต้องถือว่าคุ้มค่าทั้ง 2 ช่องทาง อยู่ที่ว่าเราสะดวกช่องทางไหน ก็ไปซื้อที่ช่องทางนั้นได้เลยนะครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาเล่าให้กันได้ฟังนะครับผมผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ ไว้เราพบกันในคลิปหน้าอย่างแน่นอนสวัสดีครับ Let's go.